ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จะเห็นได้จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คน ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น พฤติกรรมของผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป ให้เข้ากับยุคดิจิทัล ทั้งลักษณะของการดำเนินกิจการต่างๆ และพฤติกรรมการบริโภค และการซื้อสินค้าหน้าร้าน ผู้คนหันมาซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอดดากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 2560 และคาดการมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2561 ชี้ยอดการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ เติบโตต่อเนื่อง หนุนไทยเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซของอาเซียน การสำรวจนี้จะเห็นได้ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2560 ไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งสิ้น 2,762,503.22 ล้านบาท และคาดการปี 2561 ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีมูลค่าถึง 3,152,232.96 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 มูลค่าอีคอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากปี 2560 สูงถึงร้อยละ 14.04 หากพิจารณาคาดการมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2561 พบว่า มูลค่าอีคอมเมิร์ซโดยส่วนใหญ่เป็นมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ซึ่งมีจำนวน 1,712,484.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2561 รองลงมา คือมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2C มีจำนวน 865,456.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.47 และมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2G มีจำนวน 572,291.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.17 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าการเติบโตอีคอมเมิร์ซของปี 2561 กับปี 2560 จะพบว่ามูลค่าของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้นเป็นจำนวน 1 7 1 2 4 8 4 3 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.55 การเติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย นอกจากกลุ่ม B2B จะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจแล้ว ในกลุ่มของ B2C ก็มีการเติบโตน่าสนใจไม่น้อยหน้ากัน จากการเข้ามาแข่งขันของ e-marketplace การปรับตัวของห้างค้าปลีก และแบรนด์สู่ออนไลน์ ในรูปแบบ e-tailer ที่เข้ามาแข่งขัน เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มาช็อปออนไลน์มากขึ้น เพราะเจ้าของธุรกิจทุกประเทศทั่วโลกเชื่อว่าการซื้อจำนวนน้อยๆ ปริมาณมากๆทำให้เกิดการแข่งขันได้ โดยในปี 2561 มูลค่าการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ B2C มีการเติบโตขึ้นเป็นจำนวน 865,456.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.04